ท็อปปิกในวันนี้ที่ผมจะหยิบมาคุยกับพี่น็อตในวันนี้ นะฮะ ให้ชื่อท็อปปิกว่าจำแนกแยกผีขออนุญาตติดต่อพี่น็อตสักคู่ เดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกันเดียวกับท็อปปิกนี้ ดี กว่านะฮะรอ สายคุณน็อตสักครู่หนึ่งอ่ะยังไงผมกลับไปดูหน้าสตรีมมิ่งหน่อยนะฮะหน้าสตรีมมิ่งตอนนี้นะฮะมีแฟนๆรายการที่ยังไม่รอดไม่นอนนะอยู่ทั้งหมด87,000คนนะฮะโอ้ดีใจครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะฮะก็รอรับ ฟังดูแล้วกันว่าเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้กับคุณน็อตเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะจะได้เอาไปเพิ่มเติมกับความรู้ที่เรามีเพิ่มนะอ่ะคุณน็อตสวัสดีครับผม พี่น็อตครับวีไม่ได้ยินเสียงพี่น็อตเลยไหมอุ้ยอ่ะอันนี้ยได้ยินชัดไหมได้ยินชัดนะครับโอเคโอเคอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เสียบหูฟังเหรอพี่ไม่ไม่ไม่มันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่โทรศัพท์ผมเองหรือเปล่าหรือยังไงเนาะ เอองั้นขอโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษเราเราก็ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ไปพี่อ่ะแต่แต่นี้ได้ยินแล้วเนาะได้ยินแล้วครับ ได้ยินชัดแจ๋วเลย ได้ได้โอเคครับโอเคจำแนกแยกผี เออ ครับ ก็ เออคือตรงนี้เนี่ย คือเราเราคุยคุยกันไปตั้งแต่คือได้ได้คุยกันนิดนึงตั้งแต่ ตอนตอนที่เรื่องเรื่องเอ่อเรื่องเกี่ยวกับสารเรื่องของอะไรเรื่องตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นเนาะครับ ก็คือคือทีนี้เนี่ย ก็ก็เลยคิดคิดว่า อ่ะ ผมเลยคิดว่าเรื่องเนี้ยก็น่าสนใจนะฮะ คือสังเกตไหมว่าคนไทยเราอ่ะ คือคือคือมีคำที่ใช้เรียกอ่ะ เอ่อทั้งจิตวิญญาณและผี ค่อนข้างหลากหลาย มีมีหลายใช่ มีจะเห็นว่ามีหลากหลายเลย แต่ทีนี้เนี่ยเอ่อคำคำที่เราจริงๆอ่ะ เราต้องเคยได้ยินแหละว่า อ่ะอย่างพูดว่าผีสาง ผีสางนางไม้เอ่ออะไรอย่างเงี้ย จะเคยได้ยินกันอยู่แล้ว พูดพลาย อืมอะไรอย่างเงี้ย จะเคยได้ยินกันอยู่แล้ว ถูกไหมฮะ ครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ย คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้หรอกว่า จริงๆ แล้ว ผีแล้วก็สางเนี่ย คือจริง ๆ แล้วอ่ะ คืออะไรยังไงสางคืออะไร นะฮะ แล้วจริง ๆ แล้วคำว่าพูด คาว่าพูดเนี่ยคืออะไร อะไรคือพูดจะแยกเอ่ออย่างไหนที่เรียกว่าผีอย่างไหนที่เรียกว่าพูดที่เรียกว่าพรายต่างกันตรงไหนอ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมามาแนะนำให้ได้ฟังกันเนาะครับผมครับ ขออนุญาตแบบนี้พี่น็อตแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตเป็นหนึ่งในผู้ฟัง แล้วก็เป็นคนที่ตั้งข้อสงสัยแทนผู้ฟังด้วยแล้วกัน เออเพราะผมเองก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะรู้ในส่วนพวกนี้ทั้งหมดเท่าเท่าไหน แต่ก็วันนี้ถือว่ามาเติมด้วยกันแล้วกันนะมาเติมเพิ่มเพิ่มเข้าไปอ่ะมาครับพี่ ก็อันนี้ครับผมครับ คืออันนี้เนี่ยเป็นเป็นแค่เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่อเพื่อว่าบางทีเนี่ยเราจะได้แบบว่าคือคือเวลาเวลาเราเราฟังเรื่องเรื่องเล่าบางอย่างที่เขากล่าวกล่าวถึงตรงเนี้ย อืม บางทีเราจะได้ไม่ไม่ต้องไปสับสนว่าจริงๆแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไง เวลาเขากล่าวถึงพูดเออควรแบบไหนคือควรจะเป็นพูด อย่างพูดถึงพรายปั๊บเนี่ย น่าจะเป็นประมาณไหนอันเนี้ยเราเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นประมาณนี้นะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ย จะอเอาเป็นพูดถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ คือมีผีแล้วใช่ไหมครับ ผีแล้วก็ทำไมเขาถึงเรียกผีแล้วเรียกสาง สางเนี่ย จริง ๆแล้วก็คือผีเหมือนกันนะฮะแต่สางเนี่ยจริง ๆแล้วคือมีคำจำกัดเฉพาะเลย คือจะอยู่ในพจนานุกรมภาษาไทยนี่แหละว่า สางเนี่ย ใช้เรียกได้หลายลักษณะ ก็คือมีมีความหมายหลายอย่างมากนะครับรบตั้งแต่หวีที่ใช้สางผมก็เรียกว่าสาง แต่สางสางที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ย จะหมายถึงกลิ่นสาบสางจากซากศพ ครับ ใช่ฮะ จะเป็นประมาณนั้น แล้วลักษณะของสางเนี่ย สางเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกิดจากผู้มีอาคมนะครับ แล้วเกิดการที่ของเนี่ย มันเข้าตัว ครับ ครับผม แล้วคนคนนั้นเนี่ย ก็จะกลายเป็นสาง เนี่ย คือลักษณะของสางนะครับ จะเกิดจาก คือคือเป็นคำจำกัดความของสางโดยตรงเลยว่าสางคือคนที่มีอาคมแล้วเกิดการเข้าตัว แล้วทำให้เหมือนกลายเป็นสางคล้ายกับปอบนะครับ สังเกตไหมครับ ปอบก็ก็ก็คือคนที่ที่บางครั้งเนี่ย คือก็เล่นของมีอาคม แล้วผิดอะไรสักอย่างอ่ะ ผิดครูหรือผิดอะไรของเขาอ่ะข้อห้ามอ่ะแล้วทำให้กลายเป็นปอบก็เช่นเดียวกันสางนี้ก็เช่นเดียวกันแต่สางเนี่ย วิญญาณเขาเนี่ยจะเหมือนเหมือนกับว่าเอ่อก็รักเป็นลักษณะที่ร้ายกาจนะครับ เป็นลักษณะที่ร้ายกาจเหมือนกระหายเลือดเหมือนอะไรอย่าง เงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยวิญญาณเขาจะเข้าไปสู่ป่า เข้าไปในป่าเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนก็ว่าเป็นที่สิงสถิตของเขา เขาจะอยู่ในป่า ก็คือเหมือนกลายเป็นผีป่า เป็นประมาณนี้ครับ อันนี้คือคือคำคำจำกัดความของสารของของลักษณะของสารนะครับ ก็คือจะเรียกสารตรงๆนี่แหละ แต่ว่าคือเนื่องจากว่าสารเนี่ยเราจะพบเจอได้ในป่าเขาก็จะมีคำเรียกเพิ่มเติม เช่น สารดงสารอ่าประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้พวกนายพรานพวกอะไรพรานป่าที่เขาเดินป่าเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าถ้าเขาประสบพบเจอเนี่ย เขาก็จะจะจะเจอพวกเนี้ยพอสมควร เพราะว่าเป็นคนที่เข้าออกป่านะฮะแล้วคือว่ากันว่าเนี่ย ถึงถึงขนาดว่าวิญญาณที่แก่แก่กล้ามากๆของสารเนี่ย เขาจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นพญาสารก็คือมีมีมีแบบคือเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นคุณคุณวีคุณวีลองนึกภาพนะ เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีอาคมแก่กล้าอยู่แล้วอะแล้วเมื่อเขาตายไปอ่ะ ลิเดทเขาจะขนาดไหนครับเนี่ยเนี่ยลองลองลองนึกภาพดูคือผมจะต้องบอกแบบนี้ว่าในความรู้สึกของผมเอง หรือว่าในความเชื่อของผมเองนะ คนที่ฝึกฝึกตัวเองในทิศทางของการไปเล่นอาคม หรือเข้าไปอยู่ในสายที่ใช้ใช้อาคมใดๆ ต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ทุกคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะข้องเกี่ยวกับการใช้ภาวะภาวะจิต ในการควบคุมพลัง ใช่ใช่ถูกไหมฮะ เป็นประมาณนั้นเพราะเช่นคือเขาต้องมีดวงจิตครับผมที่แข็งแรงถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อสภาวะของเขามันถูกเปลี่ยนจากมนุษย์ที่มีสังขารในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสภาวะตัวเองตอนเป็นมนุษย์เนี่ย ให้ไปจับต้องการฝึกจิต ให้แข็งแรงให้ได้เนี่ย นั่นหมายความว่าในพื้นเพของการมีสังขาร เขาก็ได้ฝึกมาในระดับหนึ่งแล้ว แต่เมื่อสังขารเขาไม่มีเขากลายเป็นดวงจิตที่มุ่งเน้นไปทางนั้นได้โดยตรงอ่ะ ใช่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะทวีความรุนแรงได้มากขึ้นนะคือมันอย่างนี้ครับคุณวีคือ คืออันเนี้ย คือเราเราเหมือนกับว่า คือเดาใช้ว่าเดาเอาแล้วกันคือการการที่คนเหล่าเนี้ยเขาเหมือนกับว่าของเขาเข้าตัวเนี่ย เราไม่มีทางรู้ว่าจิตเขาอ่ะ ซึ่งแข็งแข็งแต่งแข็งกล้ามากๆเนี่ย คือบางทีของมันเข้าตัวเขาทีหนึ่งอ่ะ มันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นบ้า ครับ พอจะนึกภาพออกใช่ไหมฮะ คือ คือเขาเสียสติ เป็น เป็นลักษณะว่า เสียสติสัมปชัญญะของเขาไปหมดอ่ะ แล้วคือมันทำให้ให้ให้ให้จิตเขาอ่ะมันมันกลายเป็นวิญญาณร้ายๆ แล้วแล้วมันมันพลังมันมันค่อนข้างแก่กล้าอะไรประมาณเนี้ยอืน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือคือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีสติเหมือนเหมือนคนปกติอะไรอย่างนี้แล้วพอกลายเป็นผีมันก็เลยแบบ ค่อนข้างจะแบบเหมือนกับทำร้ายไปเรื่อยอ่ะเหมือนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะไปสิงสถิตอยู่ในป่าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย ก็ก็ก็ถือว่าต้น่ากลัวก็ที่เขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์ผีป่าอะไรต่าง ๆ ที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็ก็น่าจะเกิดจากตรงเนี้ยส่วนหนึ่งนะฮะครับโดยเฉพาะแบบเขาเขาเป็นตำนานเล่าเล่ากันเกี่ยวกับว่า โดยเฉพาะป่าที่แถบชายแดน เนี่ยอูโน่ากลัวเป็นป่าที่แบบว่าคนเข้าไปไม่ค่อยถึงเนี่ยจะมีพวกเนี้ยอันซึ่งอันนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาเนาะครับโอเคครับ อ่าแล้วทีนี้มาจะมากล่าวถึงถึง ส่วนของพูดพูดคืออะไร อันนี้เนี่ยต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่า คนส่วนใหญ่นะฮะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดถึงการสะกดคำว่าพูดก็คือ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจจริง ๆ แล้วคำว่าพูด เนี่ย จะเป็นพอสัเพาสระอุสระอูแล้วก็ต่อเต่าไม่มีสระอีนะฮะนะฮะไม่มีนะครับ คือการสะกด เอ่อ แล้วต่อเต่ามีสระอี เนี่ย จะอ่านว่าภูติครับคำว่าภูติเนี่ยลากศัพท์ของเขาจะเป็นความหมายว่า เนื่องจากเป็นบริษัทธุรกิจนะฮะมันจะเป็นความหมายว่าความเจริญรุ่งเรือง อืม ซึ่งไม่เกี่ยวซึ่งไม่เกี่ยว แต่คำว่าภูติเนี่ย ถ้าเกิดเป็นความหมายสันบาลีสันสกิตเนี่ย จริงๆก็ไม่เหมือนเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยตรง แต่จะหมายถึงเอ ผู้ผู้ที่เอ่อประมาณว่าเหมือนผู้ตื่นรู้แล้วอ่ะครับ เหมือนเหมือนใช้กับคำเหมือนเหมือนใช้กับอริยสงฆ์ท่านที่แบบว่าตื่นแล้วรู้แล้วเหมือนประมาณนั้นนะฮะครับ แต่ว่าคือเขาเขาก็มีมีคำความหมายแยกมาอีกอีกต่างหาก ก็คือก็จะหมายถึงสิ่งเหนือธรรมชาตินี่แหละ แต่ว่าคือจริงๆแล้วพูดเนี่ยจะใกล้เคียงกับผีที่สุดนะครับ ก็คือเป็นลักษณะของวิญญาณเป็นเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ แต่ว่ามัน อันอันนี้ผมเข้าใจเอาเองนะคือคือการการจะแยกเรียกว่าอะไรว่าผีกับพูดเนี่ยเขาเหมือนเหมือนกับว่าคำว่าพูดเนี่ย มันค่อนข้างจะให้เกียรติกว่าเรียกว่าผีเท่านั้นเอง คือผีเนี่ยอาจจะดูหยีดเหยียดนิดอาจจะดูหยีดเหยียดนิดนึงเนาะแต่ว่าคือพอเรียกว่าพูดเนี่ยเออดูดูดูแบบ ดูมีระดับขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอัน อันอันนี้คือในความเข้าใจของผมนะครับเพราะว่าคำว่าพูดเนี่ย เราจะใช้เรียกสิ่งที่ไม่ใช่ผีก็ได้นะ เพราะว่าอย่างอย่างอย่างเวลาตำนานเกี่ยวกับพวกอ่สิ่งเหนือธรรมชาติของทางยุโรปของอะไรอย่างเงี้ย ครับ เวลาเขาแปลมาเนี่ย เขาก็จะใช้ใช้ทับศัพท์ว่าพูดเหมือนกันนะ เช่น อ่าอย่างพูดนอมพูดพูดจิ๋วพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะใช้ว่าพูดเหมือนกัน ก็คือก็คือเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ อ่ะ ที่ที่ที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะครับ อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีฤทธิ์มีมีเวทมนต์ มีอะไรอย่างเงี้ย อืม อ่าเขาเขาก็จะเรียกพูดนะครับ เป็นประมาณนี้ครับ อ่า ดังนั้นเนี่ย ต่อไปอย่าไปเขียนภูแล้วต่อเต่าสระอีนะครับออันนั้นคือผิดครับ ใช่ใช่ใช่แต่เราไม่รู้กันหรอกเราเราก็จะเข้าใจอย่างนั้นแหละว่า เออมัน มันมันมันอย่างนั้นอ่ะมันมันถึงจะถูกแต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ครับก็คือ ก็เป็นพอสำเพาสาวอูอูแล้วก็ต่อเต่าเฉยๆแค่นั้นฮะต้องบอกว่า ผมผมเองก็ก็พลาดไปแล้วด้วย เพราะว่าเรื่องที่ตัดตัดล่าสุดของน่าจะพี่อะไรสักอย่าง นะฮะ นี่เลยภูตินี่เลยฮะ ผมก็พิมพ์ภูติเลยเนี่ยพูดพูดจิ๋วแต่ภูติจิ๋วเรื่องเล่าจากคุณนุ๊กเนี่ยเออผมเรียบร้อยแล้วพี่น็อตเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แต่ไม่ต้องไม่ซีเรียสนะบนับครับผมผมจะบอกพี่น็อตว่า เดี๋ยววันวันพุธนี้ วันพุธที่จะถึงนี้ นะฮะใน ในรายการของพี่ป๋องในช่องโคตรหลอนโคตรคูเนี่ยแต่ว่าเราก็เราก็จะเล่ากันผ่านสตรีมมิ่งของเราด้วยผมอยากเชิญ อยากชวนพี่อ่ะ มาสแตนบายกับใช่ใช่ใช่ใช่มาสแตนบายในรายการผมไว้หน่อย โอ้ น่าสนุกครับผม เพราะว่ามันจะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเคยเล่าในช่องของพี่เอชบาแก้วและ เออครับเป็นช่วงที่ผมไปแข่งฟุตบอลที่ประเทศนอร์เวย์ ครับผม อ่า แล้วผมไปเจออะไรบางอย่างที่ลักษณะ นี้แหละ แล้วผมก็ ก็ได้ได้คำจำกัดความมาว่า เป็นลักษณะของเหมือนพูดประจำบ้าน อืม เออ เดี๋ยวให้พี่ พี่เนี่ยมาช่วยดูหน่อยวิเคราะห์หน่อยว่าเฮ้ยทิศทางไหน เป็นตัวไหนเป็นอะไรยังไงอ่ะต่อพี่ครับครับพี่น็อตได้ได้อ่าโอเคก็ก็อ่ะอ่ะโอเคงั้นงั้นก็ส่วนส่วนรายละเอียดของของพูดก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับครับ ก็คือ พูดก็คือก็น่าจะเป็นผีนั่นแหละแต่พูดใช้เรียกกับสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณที่เหนือธรรมชาติ ที่นอกเหนือจากผีได้ด้วยในบางในในในบางความหมายนะครับ จะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเค ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพรายนะครับ การจะเรียกว่าอะไรว่าพรายเนี่ย ก็คือ อันนี้เนี่ย เอ่อเป็นความหมายที่ที่ที่กึ่งกึ่งจะออกออกเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับว่า คือพรายก็คือพูดได้เหมือนกันนะคือเป็นจิตวิญญาณเหนือธรรมชาติที่ที่ แยกเฉพาะออกมา แต่คือเขาว่ากันว่าพรายเนี่ย ส่วนใหญ่จะจำกัดความอยู่เฉพาะผู้หญิง อืคือจะต้องเป็นเพศหญิงถึงจะเรียกว่าพรายนะฮะ เช่นอย่างของเราว่ามีพรายตานีพรายตะเคียนพรายน้ำซึ่งส่วนใหญ่เขาเหล่านี้จะเป็นจะเป็นลักษณะว่าคืออโอเคว่าเป็นเพศหญิงนะฮะ ก็คือจะเป็นคำจำกัดที่ที่ที่ใช้เรียกเรียก คืออะไรก็ตามถ้าเรียกพรายจะหมายความว่าหนึ่งเป็นเพศหญิงเสมออะไรอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่าจะมีพรายบางอย่างที่ที่เป็นเพศชายได้ด้วย แต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคือคือเขาไม่ได้ล็อกขนาดนั้นเขาอาจจะมีคำบางอย่าง หรือ อะไรอย่างเงี้ย แต่เท่าที่เท่าที่พบว่าถ้าเกิดอย่างเป็นอ่ะสมมติว่าเป็น พรายของไทยเนี่ยตำนานเกี่ยวกับพูดพรายของไทยเนี่ยก็คือจะจะมีสังเกตไหมครับว่าจะมีแต่เพศหญิงเท่านั้นเนาะใช่ครับเออไม่ว่าจะเป็นพรายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพรายตานีพรายตะเคียนอะไรต่าง ๆเนี่ยอืก็คือเป็นเพศหญิงทั้งหมดครับอ่ะก็คือตีอ่ะงั้นตีความง่าย ๆ ว่าพรายเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงเนาะก็คือพูด เหมือนกันเป็นจิตวิญญาณเหนือธรรมชาติที่เป็นเพศหญิงอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะประมาณนี้ แล้ว ทีนี้เนี่ยเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของพรายเนี่ยอ๋อจะ จะจะเอ่อ รู้สึกว่า เอ่อเรื่องของพรายเนี่ย คือเราอาจจะได้ยินคำว่าโหงพรายโหงพรายครับใช่ไหมฮะ ใช่ครับถ้าถ้าตรงนี้ เนี่ยโหงพลายหมายถึงจิตหรือ หรือวิญญาณที่ ที่ผู้มีอาคมแก่กล้าเช่นกันน่ะ เอ่อ เขาเขาเหมือนเหมือนเหมือนกับว่า เขาไปนำพามาจากที่ไหนที่หนึ่ง แล้ว เอ่อ เหมือนกับกักเก็บด้วยอาคมของเขา เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว อืม อะไรประมาณนี้นะครับ ครับ อย่างเช่น อ่ายกยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องขุนแผนนะครับ เอ่อวรรณกรรมเรื่องขุนแผนเนี่ยจะมีกล่าวถึงผงพรายว่า เอ่อเป็นค่ารับใช้ของขุนแผน คงจะเคยได้ยินกันเนาะจะเป็นประมาณนั้น ก็คือขุนแผนเนี่ยจะใช้หงพลายเนี่ย ไปทำนู่นทำนี่ให้นะครับ จะเป็นประมาณนี้ ก็คือเดาง่ายๆว่าก็คือเหมือนเหมือนกับจิตจิตวิญญาณที่ผู้มีอาคมเนี่ย เลี้ยงเอาไว้ ประมาณนี้นะครับ เนี่ย คือหงพลาย แต่ถ้าหงพลายเนี่ย ก็คือไม่จำกัดแล้วว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับ อันเนี้ยจะจะจะไม่จำกัดแล้วจะเป็นชายก็ได้มั้งหญิงก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ประมาณนี้ โอเค ก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่าทีนี้เวลาเราเราเหมือนเหมือนกับว่าเวลาเราเราเราแยกแยะในในในสาขาของของผีของอะไรเหล่านี้นะฮะก็มันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า คือผีเนี่ย คืออะไรก็ตามเราเรียกผีหมด ไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณหรืออะไรที่ที่แบบเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ย เราเรียกผีหมด แต่ในในในสาขาของของความเป็นผีเนี่ยจำพวกที่เขาจำแนกออกไปเนี่ย มันก็จะมีไล่ไล่ไล่ไล่เปรตแล้วก็ปีศาจก็จะมีแยกออกไปอีกครับ นะฮะแต่เปรตและปีศาจโดยมากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนรก อืมอ่า เกี่ยวเกี่ยวกับนรกกภูมินะฮะคือคือก็ จริง ๆ แล้วเนี่ย ถ้าจะว่าไปเปรตเนี่ยก็จัดเป็นผีไม่ได้นะ เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นในนรก เป็นกลุ่มหนึ่งของโอปาปาติกะไหมฮะแบบนี้ อะไรนะถือเป็นกลุ่มหนึ่งของโอปปาติกะอะไรสักอย่างที่เขาจำแนกความไหม ก็คือก็คือมันมันมันก็อาจจะได้นะครับผมตายแล้วเขาปีเลย เขาจะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นในในนรกภูมิครับ ครับ ก็คือจริง ๆ แล้วไม่ใช่ผีหรอกไม่ถือว่าเป็นผี แต่ว่าคือเป็นเป็นแค่ คือเป็นไปตามกรรมของเขาอ่ะ ครับอ่าซึ่งอย่างเปรตเนี่ย ก็อาจจะพอทราบกันแล้วมั้งว่าเปรตมีเยอะจนพวกมากเขาบอกว่ามีเป็นร้อยอืม ตามแต่บุญบาปกรรมที่เขาสร้างขึ้นอ่าก็คือจำลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแตกต่างกันไป เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือคือไม่ได้ว่าจะต้องแบบตัวสูงใหญ่แล้วมือโตเท่าใบลานเสมอไปนะครับปากเท่าลูกเข็มนะไม่จำเป็นนะฮะเขาบอกว่าบางบางรูปแบบเนี่ย คือจะเป็นไฟไหม้อยู่บนหัวเขาตลอดเวลาก็มีแล้วก็ต้องทรมานต้องอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นในนรกตามเวรกรรมที่เขาก่อขึ้นครับเท่านั้นเองนะฮะก็คือจะมีถึงเป็นร้อยจาพวกเห็นเห็น ก็คือถ้าเกิดตามตามในในที่เขาบันทึกไว้ในในตามหลักพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือจะมีจะมีเยอะมากนะเป็นไปตามนั้น แล้วก็อย่างปีศาจเนี่ย ปีศาจเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกับว่า คือเป็นการจำแนกออกไปปีศาจเนี่ยจะคือเกี่ยวข้องกับอยู่ในนรก แล้วก็คืออาจจะออกมาในโลกมนุษย์ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ย ก็คือเขามีลักษณะที่ที่เหนือเหนือกว่าผีอ่ะคือเหมือนกับว่าฤทธิฤทธิเดชเขาจะเยอะกว่าผีอีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาจากนรกได้ง่าย ๆ อะไรอย่างนี้ไงครับก็เลยก็เลยถูกถูกจำแนกออกไปเป็นประเภทของปีศาจเนาะอะไรอย่างนี้แล้วแล้วคือแน่นอนร้ายกาจแน่นอนถ้าขึ้นชื่อว่าปีศาจนะครับ ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วนอกนอกนั้นก็จะเป็นเป็นมีแยกแยกย่อยออกไป อันอันนี้ก็ ก็คือจะมีแยกย่อยออกไปอีก นิดหน่อยนะครับแล้วแล้วแล้วแต่ว่าจะเรียก แต่ทีเนี้ยหลักๆ เราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะผีคืออย่างนี้อ่าพูดพลายสางคืออย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้เนาะครับผมแล้วก็เนี่ย คือ อันเนี้ยเอาเอาจริงๆอ่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพูดเนี่ยมันไม่มีสายอีตัวเราเองเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือคือจริงๆเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้มาเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะครับแบบอ้าว เขียนผิดกันมาแบบนานมากนะมาตลอดชีวิตเลยนะเออ ผมผมเป็นคนหนึ่งที่นานมากนะคำว่าพูดมีสระอีตลอดเลยผมอะเออ จริงๆครับมันมีคนส่วนใหญ่อะเขียนผิดหมด ผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นด้วยซ้ำคือ ถ้าไม่มีคนเขียนถูก คือทุกคนจะเข้าใจว่าพูดไม่มี คือพูดเนี่ยจะต้องจะต้องมีสระอีถึงจะถูกคือในความเข้าใจอ่ะเนาะก็คือก็คือจะต้องเป็นอย่างนั้นไงแต่จริงๆไม่ใช่ มันกลายเป็นเหมือนกับคำว่าอนุญาตต้องมีสระมันไม่ต้องมีสระอีอเพราะมันไม่ได้หมายถึงญาติประมาณนั้นคือคนคนในความเข้าใจของคนแต่มันจะเป็นอย่างนั้นไงงั้นงั้นต่อไปก็ห้ามเขียนมีสระอีต้องระวังอันนี้เราต้องใช้ว่าเราต้องระวังมากขึ้น เออ นะฮะอ่าก็คือแต่่จริงก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสเยอะ ก็แค่อ่ะโอเค วันวันนี้เแลวก็ก็เออจำจำให้ได้ว่า เออเออเออเฮ้ยมันมันไม่มีสายอีกว่ะ เพราะถ้าภูติมันหมายถึงเนี่ยความความรุ่งเรืองอย่างอย่างที่คุณเฮเลติกเขาบอกค่ะว่าเออเนี่ยความรุ่งเรืองความมั่งมีอะไรอย่างเงี้ย อ่า อันนี้เนี่ยมันเป็นความหมายตามพจนานุกรมซึ่งซึ่งมันมาจากคำบาลีสันสกิตนะครับ ก็คือจะเป็นความหมายนี้อะไรอย่างเงี้ย เราก็อ่ะแต่ แต่ถ้าพูดที่หมายถึงจิตวิญญาณเนี่ยก็คือ จะต้องไม่มีสารดีจะต้องเป็นผู้เฉยๆอะไรครับ โอเคครับผม โอเคนี่ก็เนาะถือถือว่ามาแชร์กันเนาะอะไรที่ไม่รู้อ่ะคือคือเมื่อก่อนไม่รู้กันจริง ๆ เนาะไม่รู้ก็รู้ได้ไงก็วีวีวีเลยเป็นคนแบบนี้ไงว่า เออ อะไรที่บางอย่างที่เราไม่รู้อ่ะเราก็รู้เพิ่มได้นี่ใช่ไหมใช่ เออเพราะฉะนั้นผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีแนวคิดแบบนี้นะว่าเฮ้ย อย่างบางทีไอ้คำว่าไม่รู้ของเรา อ่ะ เราไม่จำเป็นต้องปิดกั้นตัวเองว่า เรารู้มาเท่านี้ ความเชื่อเท่านี้ของเราคือถูกต้องที่สุด มันไม่จำเป็นนะ เออและยิ่งวงคือคนเราเรียนรู้กันทั้งชีวิตเลยครับ มันมันนะอย่างที่อย่างที่วี อย่างที่วี อ่า อย่างจะพูดว่าไงดี อย่างที่วีเคยถูกกระทำ อ่ะ พูดอย่างนี้ได้นะฮะ ผมถูกกระทำด้วยการตัดสินจากองค์ความรู้เท่าที่เขามี อครับนะฮะ นั่นหมายความว่าเฮ้ยคุณคบบางทีสิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของความรู้ที่มันสุดทางของเรื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะรู้ไม่พอเราเติมได้นี่ใช่เออเติมมันได้ตลอดชีวิตด้วย ใช่ไม่มีคำว่าสายเกิน ผมกับคุณน็อตถึงได้มาคุยกันในเกือบทุกวีคเลยนะจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณน็อตไม่ใช่นักเล่าแล้วนะ แต่เอ้าจริง ๆ แต่คุณน็อตไม่ใช่นักเล่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ เป็น เป็นเขาเรียกว่าคืออยากมาแชร์เฉยๆเออ ความรู้สึกผมอะคือมันเป็นเรื่องที่ดี นะ ที่เราได้เอาเรื่องเหล่านี้มาคุยกัน แล้วก็ได้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังฟังด้วย ตัวผมเองก็รู้น้อยอะปัญญาน้อยผมก็ได้เพิ่มเติมเหมือนกัน เราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เออในมุมมองผมผมรู้สึกว่า ถ้ามีมุมนี้เพิ่มขึ้น ก็ดีนี่เออก็เลยรู้สึกว่า